การแก้ปัญหานะครับผม การแก้ปัญหานะครับสำหรับเด็กนะครับหรือคิดเวลาเราอัพโหลดคลิปนะครับ อ่าเราเปิดเป็นส่วนบุคคลก่อนก็ได้ครับผม แล้วเราเข้ามาเปลี่ยนใน YouTube Studio นะครับ แต่ถ้าเราไม่ตั้งตอนอัพคลิปอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับ อันนี้ผมเปลี่ยนก่อนอันนี้เป็นคลิปของผม เมื่อกี้อ่าเดี๋ยวดูไม่รู้ว่าเขาจะถามหรือเปล่านะครับ ก็กดแก้ไข edit นะครับผม างค่าชั้นสูงครับ ตัวเลือกครับเห็นไหมครับ ผู้ชมวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่ต้องระบุอ่าอันนี้เป็นเพลงนะครับ ไม่ใช่วิดีโอสำหรับเพื่อสร้างมาเด็กครับ เป็นเพลงครับอ่านี่นะครับแล้วเราใส่ Creative Commons ก็ได้ครับ ผม แนะนำแหล่งที่มาแล้วเพื่อการแก้ไขครับ หรือไม่อย่างเราก็จำกัดอายุได้นะครับ ผม อันนี้บันทึกครับ อาจจะช้านิดหน่อยครับ เขาเริ่มประมาณวันที่หนึ่งมกรานะครับผมสองพันยี่สิบนะครับ โอเคครับ ขอจบเพียงแค่นี้ครับ